สำหรับคลิปวันนี้นะคะ ท็อปิกของเราก็คือการนอนไม่หลับนั่นเองนะ นึกว่าการนอนไม่หลับอะคนสมัยเนี้ยเป็นกันเยอะมาก โดนความเครียดความกดดันสภาพเศรษฐกิจการเมืองอะไรทั้งหลายนั่งแหละ มันทำให้เราเครียด มันบีบเราจนมันเอฟเฟกกับชีวิตของเรานะคะ สิ่งที่เห็นได้ง่าย ๆเลย ก็คือการนอนไม่หลับนี่แหละ คือเครียดคิดเยอะคิดทั้งคืน คิดวนไปวนมาอยู่นั่น ก็เลยทำให้เรานอนไม่หลับ พอเรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเราในชีวิตประจำวัน เราจะเรียนไม่รู้เรื่องทำงานไม่รู้เรื่องแล้วที่สำคัญคือหน้าโซมมากเป็นผีดิบ คือที่บอกมาทั้งหมดนี้คือเจอมากับตัวหมดแล้วนะคะ คือจากประสบการณ์อ่ะนุ้ยเป็นคนที่นอนไม่หลับมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยปีหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีสักเดือน2เดือนแหละที่นุ้ยนอนไม่หลับแบบติดต่อกันยาวๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะแล้วคือช่วงไหนที่นอนไม่หลับอ่ะผิวจะโทมหน้าจะโทมมากๆ จะเรียนไม่รู้เรื่องจะทำอะไรไม่ค่อยได้นุ้ยว่านุ้ยเป็นคนภูมิอ่อน คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะวันนั้นอ่ะจะเบลอมากสมองจะเบลอจะทำอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเราก็จะไม่มีแรง งเลยแล้วหน้าจะโทมมาก ๆ ถ้านอนแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ไหวแล้ว ก็เลยพยายามสรรหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะทำให้เราแบบหลับสบายหลับดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำบรรยากาศห้องนอนให้มันดูสบาย ดูอบอุ่น ดูสงบที่สุดนะหนูเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะจะต้องเป็นเหมือนหนูก็คือถ้า ในชีวิตประจำวันปกติเลยอะห้องนอนจะรกมากก็คือมีของเยอะอะไรเงี้ยเกะกะไปหมดมันจะรกหูรกตานะคะ ถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเราเครียดเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยนุ้ยแนะนำให้เก็บห้องนะคะ ทำห้องให้มันดูสบายตาดูสะอาดที่สุดเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลาย แล้วก็พวกการเลือกใช้ไฟอะไรเงี้ยก็เลือกใช้ไฟที่มันเป็นวอร์มไลท์ให้มันดูอบอุ่นนะคะ ในห้องบรรยากาศเราจะได้แบบว่า ดูแบบสงบอะไรเงี้ยเหมาะกับการพักผ่อน พวกผ้าปูที่นอนผ้าห่มก็ต้องสะอาดนะคะ อย่างผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าคอตตอนเขาจะให้ความรู้สึกที่สบายผิว มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนสบายมากนะคะ แล้วก็พวกกลิ่นอะไรต่างๆ ก็สำคัญนะคะ ในห้องนอน อย่างของนุ้ยเองอะ่ะนุ้ยก็มีการแบบใช้เทียนหอมแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นเทียนอโรมาที่ใช้ประจำแล้วก็ จุดตอนก่อนนอนเกือบทุกคืนเลยนะ เป็นคนติดเทียนหอมมาก เวลาที่จุดเทียนหอมคือเราจะรู้สึกแบบรู้สึกดีอะอีกอย่างหนึ่งคืออุณหภูมิในห้องนะคะ อุณหภูมิในห้องอะสำคัญมากๆ ถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปอะเราจะนอนไม่หลับนะทุกคน คือเวลาที่เรานอนนะคะ อุณหภูมิในร่างกายของคนเราอ่ะมันจะลดลง เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากนอนสบายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับอุณหภูมิในห้องของเราให้มันเย็นลงนะคะ ตามอุณหภูมิในร่างกายเราจะได้นอนสบายมากขึ้นแล้วก็หลับง่ายมากขึ้นนะต่อไปเรื่องการอาบน้ำก่อนนอนนะคะ คือเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเลยแนะนำว่าให้อาบน้ำอุ่นก่อนนอน เพราะว่ามันจะทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอย่างถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ำนะคะนุ้ยแนะนำให้แช่อ่างอาบน้ำ แช่น้ำอุ่นก่อนนอนไปเลยนะคะเผลอๆคือจะง่วงตั้งแต่ตอนแช่นั่นแหละ มันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆอะ่ะ แล้วถ้าให้ดีนะเอาเทียนหอมอโรมานะคะเป็นจุดในห้องน้ำ แล้วก็เปิดเพลงเบาๆ คลอๆ นะคะ คือรับรองว่ามันจะ รู้สึกดีมากจริงๆ แล้วเราจะผ่อนคลายมาก ๆ หรือถ้าบ้านใครไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะ ก็แค่อาบน้ำอุ่นเนาะ เพราะว่าการอาบน้ำเย็นมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัว ในบางคนนะเวลาอาบน้ำเย็นก่อนนอนอะออกไปทำงานกลับมาบ้านง่วงๆ พออาบน้ำปุ๊บตื่นขึ้นมาทันที มันเป็นอย่างนี้จริงๆ นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนำให้อาบน้ำอุ่นนะ มันจะทำให้เรานอนหลับง่ายมากขึ้น เมื่อสมัยมหาลัยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยนอนไม่ค่อยหลับนะคะ จะเป็นช่วงแรก ๆ เลยที่หัดนอนไม่หลับใหม่ ๆ เรียกว่าหลับนอนไม่หลับ ก็ช่วงนั้นอ่ะนุ้ยนอนไม่หลับมาประมาณเป็นเดือนเดือนแล้วอ่ะทำยังไงก็ไม่หลับ คือที่บอกว่าไม่หลับคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่หลับเลยนะ คือเป็นเดือนอ่ะแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว ว่าร่างกายเราไม่โอเคเลย เราก็เลยไปโพสใน Facebook ถามเพื่อนๆว่าแบบมีใครมีวิธีที่ทำให้นอนหลับได้บ้างไหม เพราะว่านอนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้ว ปรากฏว่าก็มีเพื่อนมาแนะนำว่าให้ลองดื่มนมอุ่นๆผสมน้ำผึ้งก่อนนอนดูสิ แล้วจะทำให้หลับง่ายมากขึ้น เป็นวิธีที่ มีหมอแนะนำเพื่อนมาอีกทีหนึ่งก็เลยได้ลองปรากฏว่าคืนนั้นอะดื่มนมอุ่นผสมน้ำผึ้งดื่มหมดแก้วปุ๊บง่วงทันที แล้วคืนนั้นเป็นคืนแรกที่นุ้ยนอนหลับหลังจากที่ไม่ได้นอนหลับมาเป็นเดือนนะคะ อันนี้คือเรื่องจริงคือสาบานได้ หลังจากนั้นมานุ้ยเชื่อเลยว่าการที่เราดื่มอะไรไปหรือทานอะไรไปก่อนนอนเนี่ยมันส่งผลกับการนอนของเราจริงๆ มันส่งผลกับร่างกายของเราจริง ๆนะคะ จากนั้นมานะคะก็เลยไปสรรหาพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนหลับง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปเจอว่า เขาแนะนำให้ดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอน มันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะ่ะ เพราะว่าสารที่อยู่ใน คาโมไมล์อ่ะเขาช่วยทำให้เราคลายเครียดช่วยทำให้เราสงบมากขึ้น ก็เลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็คลายเครียดนอนหลับง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือสลับกับพวกนมผสมน้ำผึ้งจากนั้นมาเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนนุ้ยไปเจออาหารเสริมตัวหนึ่งมันเลิศมากเรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมในอุดมคติเลยก็ว่าได้นะคะ คือจริงๆ แล้วว่าตัวนี้เขาเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่ช่วยทำให้นอนหลับง่ายขึ้น นี่เป็นตัวนี้นะคะ คือนุ้ยอยากจะวางไว้ข้างเตียงก่อนนอนแบบนี้เลยทุกคน พอเวลาจะนอนปุ๊บก็คือหยิบทานก่อนนอน แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นก่อนนอนแป๊บเดียวง่วงแล้วก็หลับเลย ก็คือเป็นตัวนี้นะทุกคนเป็นคอลลี่ทุกคนจะรู้จักคอลลี่ในน้ำที่เป็นแบรนด์คอลลาเจนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขาคือตัวใหม่ของเขาที่ออกมา แล้วมันว้าวมากจริงเขาเป็นคอลี่บีคาโมไมล์คือเป็นคอลลาเจนที่ผสมกับคาโมไมล์ด้วยตัวนี้เขาเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์จากปลานะคะ ซึ่งขนาดของเขาที่ใส่มาคือ 350มิลลิกรัมก็คือเป็นปริมาณของคอลลาเจนที่เขาใส่ใน อาหารเสริมบำรุงผิวตามปกติเลย ตัวนี้นุ้ยก็เลยเรียกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอลลาเจนนั่นแหละ ที่มันช่วยทำให้เราหลับสบายมากขึ้นนั่นเองเพราะว่านอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวฟิชออยล์เขาช่วยในการบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองสายตาอะไรของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะ มันก็เลยทำให้เวลาเราตื่นอะเรารู้สึกสดชื่น รู้สึกเฟรชรู้สึกว่าเราไม่งัวงเงียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวคาโมไมาที่เขาใส่ไปอะเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการ คลายความกังวลทำให้เราสงบมากขึ้น มันก็เลยทำให้เราอ่ะหลับสบายแล้วก็หลับลึก คือตอนที่นุ้ยทานตัวนี้ใหม่ๆอ่ะ ปกติแล้วอ่ะนุ้ยจะเป็นคนหลับช้ากว่าแฟนมากๆ แล้วก็หลับไม่สนิทนะ จะตื่นกลางคืนมาเข้าห้องน้ำตลอด แต่ตอนทานใหม่ๆอ่ะ แฟนทักเลยว่าตัวเนี้ยเขาผสมยานอนหลับมาให้หรือเปล่าทำไมเธอหลับสนิทจังแล้วหลับเร็วมาก แล้วกลายเป็นหลับก่อนแฟนอีกอะไรเงี้ย คือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ผสมพวกยานอนหลับอะไรเลยนะคะ เขาเป็นสมุนไพรล้วนๆ แล้วคือตัวคาโมไมล์อ่ะเขาเป็นสมุนไพรจริงๆ ที่มันช่วยทำให้เราแบบคลายเครียดทำให้เราหลับง่ายหลับลึกอะไรแบบนี้นะคะ ตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่สามารถทานได้นานต่อเนื่องไม่ดื้อยานะเพราะว่าเขาไม่ใช่ยานะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกวิตามินต่างๆ วิตามิน B1 B3 B6 ก็ช่วยในเรื่องของผิวด้วยช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองด้วยคือครอบคลุมเลยนะในเรื่องของผิวอนุว่าเห็นผลเหมือนกัน เพราะว่าคอลลาเจนไตเปปไทด์อ่ะมันคือคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมาก เขาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้ทานแล้วขาวนะทุกคนแต่มันเป็นการที่ทานไปแล้วเรารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันไม่โซม มันดูสดใสขึ้นมันดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวให้เราไม่โซม หน้าไม่โซมแล้วเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของผมกับเล็บด้วยนะคะ ใครที่แบบว่า ผมแห้งๆเล็บเปาะๆบางๆ อะไรเงี้ย คือคอลลาเจนเขาก็ช่วยตรงนี้ด้วยซองแรกที่นุ้ยทานไปนะคะ นุ้ยยังทานได้ไม่ถึงเดือน แต่จะบอกว่ามันเห็นผลแบบเร็วมากๆ จริงๆมันเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่ทานเลยอะวันแรกที่ทานนะคะ นุ้ยทาน 2 เม็ดตื่นเช้ามาแฟนทักเลยว่า อาหารเสริมตัวนี้เขาผสมยานอนหลับหรือเปล่าเธอ ทำไมถึงนอนหลับเร็วหลับง่ายอะไรขนาดนั้น แล้วคือเวลาตื่นมาเราจะไม่งัวงเงียเลยนะ เราจะรู้สึกว่าสมองเราไบรท์เรารู้สึกแบบสดชื่นสดใสมากจริง ๆ คือเรื่องของการนอนหลับดีอนุ้ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ แต่ว่าในเรื่องของผิวนะคะ จะบอกว่ามันเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยก็คงไม่ใช่นะ เพราะว่าการบำรุงผิวการทานคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะ คือมันยังไม่เห็นผลว่าแบบเฮ้ยริ้วรอยมันลดลงหน้า มันมีความแบบตึงมากขึ้นก็มันต้องใช้เวลานิดนึง แต่ว่า การที่แบบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าตามันสดใสอะไรเงี้ยอันนี้คือเห็นผลแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ลองนะสำหรับซองนี้นะคะ ซองนึงเนี่ยเขามี 30 แคปซูลนดยซื้อมา 390 บาทนะ เฉลี่ยตกวันละ 13 บาทถ้า ที่ทานวันละงเม็ดก็จะทานได้1เดือนพอดีนะคะ แต่ว่าแบบหนูยานไว้ทานแบบบางวันเม็ดหนึ่งบางวัน2เม็ดก็เลยจะทานได้ไม่ถึงเดือนนะคะ คือเป็นราคาที่แบบกำลังดีนะจับต้องได้ไม่ได้แพงเลยนะคะ ก็อย่างคอรี่เนี่ยก็หาซื้อได้แบบตามตัวแทนจำหน่ายของคอรี่นะซึ่งคอรี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วตัวแทนจำหน่ายเขาก็เยอะนะคะมันก็เลยทำให้แบบหาซื้อค่อนข้างง่ายมากยังไงก็ลองไปดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูใส่พวก IG หรือ Facebook ของคอลลี่ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มาแชร์วิธีการที่หนูทำมาทั้งหมดนะ เวลาที่นอนไม่ค่อยหลับหรือนอนหลับยากนะคะ ก็จะทำวิธีนี้หมดเลย แล้วก็เอาอาหารเสริมที่ทานอยู่ตอนนี้มารีวิวให้ดูด้วยนะคะ เป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่ช่วยทำให้เราหลับสบายมากขึ้น ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลาย ๆ คนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย